IT for English โมดูล3การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการสื่อสาร ู่ในโลกที่ถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี ลองนึกภาพดูว่า ครั้งล่าสุดที่คุณออกจากบ้าน โดยไม่นำโทรศัพท์มือถือไปด้วย คือเมื่อไหร่ แล้วคุณรู้สึกอย่างไร คุณเคยหยุดดูโทรทัศน์นานที่สุดกี่วัน หรือกี่ชั่วโมง คุณสามารถใช้ชีวิต โดยไม่เปิดดู Facebook หรือแชทกับเพื่อนทั้งวันได้ไหม คำตอบของคนส่วนใหญ่คือ ไม่นานการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี มีผลต่อปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารของคนในปัจจุบัน ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งความสัมพันธ์ของคนอาจห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นเท่าไหร่ เราจะยิ่งห่างไกลจากการพบปะกันมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มวัยเรียนและวัยทำงาน ซึ่งใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ในวิดีโอนี้เรามาดูกันว่า เทคโนโลยีมีผลต่อการสื่อสารของเราอย่างไร สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English ในโมดูลที่ 3 สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึง การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ หรือ Computer Mediated Communication หรือตัวย่อคือ CMC เราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะ การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ หรือขอเรียกสั้นๆว่า CMC เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยี หรือการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคนทางคอมพิวเตอร์ของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย ซึ่งอาจเป็นการติดต่อในลักษณะของตัวอักษร หรือแม้กระทั่งผ่านการพูดคุยด้วยเสียงหรือใช้วิดีโอ ที่สามารถมองเห็นคู่สนทนาปลายทาง การสื่อสารในรูปแบบใหม่นี้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร โดยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตัวเชื่อมโยง ปัจจุบันการสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อสามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์เมล หรืออีเมล เป็นการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารในลักษณะของจดหมาย สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ ระหว่างกลุ่ม โดยผู้ส่งสารและผู้รับสาร จะต้องมีอีเมลแอดเดรสบนเครือข่ายการสื่อสาร กระดานข่าวฝากอิเล็กทรอนิกส์ หรือ electronic bulletin boards หมายถึง ระบบที่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส่งข้อความแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือข้อคิดเห็นระหว่างกัน โดยไม่เจาะจงผู้รับสาร ทุกคนที่เข้ามาในกระดานข่าวมีสิทธิ์อ่านข้อความได้หมด และสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้ Voicemail เป็นการส่งข้อความเป็นเสียงพูด ให้คล้ายเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อความจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เรียกว่า voicemail box เมื่อผู้รับเปิดฟังข้อความดังกล่าว ก็จะถูกแปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบของเสียงพูดตามเดิม การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์หรือ Video Conferencing เป็นการสื่อสารข้อมูล โดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ในการใช้ Video Conferencing จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นอาจเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้ การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม การส่งข้อความ หรือสนทนาโต้ตอบกัน instant messaging and chatting เป็นการแลกเปลี่ยนและส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร โดยเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสารในเวลาเดียวกัน หรือ synchronous วิกิคือลักษณะของเว็บไซต์แบบหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้โดยง่าย ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อแก้ไข ด้วยความง่ายในการแก้ไขและโต้ตอบ วิกิมักจะถูกนำมาใช้ในการร่วมเขียนบทความ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ social network หมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการของสังคม ที่มุ่งเน้นในการสร้าง และสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจ หรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตไมโครบล็อกเป็นเว็บไซต์ชุมชนชนิดหนึ่ง เพื่อการแสดงหัวข้อสั้นๆ และแสดงความคิดเห็นที่กระชับ กระทัดรัด ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก สามารถโพสต์ข้อความ หรือเลือกหัวข้อจากบล็อกอื่น ให้มาปรากฏในไมโครบล็อก ของตนเอง หรือตามสมาชิกอื่นได้ การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ อาจทำให้การมีส่วนร่วมของคนในสังคม ลดน้อยลง การมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคม ที่มีการพบปะสังสรรค์กัน จะมีน้อยลง แต่ในอีกมุมหนึ่งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางไกล เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาทำให้เกิดการศึกษาทางไกล หรือแม้กระทั่งการสื่อสารข้ามประเทศ ระหว่างคนไทย กับชาวต่างชาติที่อยู่คนละมุมโลก ในครั้งต่อไป เราจะมาดูประเภทของการสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ